ผมขออนุญาตเลยนะนะท่านผู้ชมไหนๆก็ถือซะว่าผมทำคอนเทนต์ให้ดูแล้ว ผมอยากเห็นความอลังการว่ะท่านผู้ชมผมอยากเห็นความอลังการนะตรงนี้นะ ไปเลยนะ ถ้ามาสักทีเนี่ยขอโป้งๆ ใหญ่ๆ แล้วแบบ แต่จะครึ่งแสนให้ดูดีแน่จริงอะเบ็ดสี่ร้อยนะท่านผู้ชมฮะไป ฮะโจเออหนึ่งเงรียสี่พันโอ้มาแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยเอาเรื่องมึงเต้เออมาหมื่นแตกแล้วครับผมท่านผู้ชม เป็นสี่ร้อยผมไม่แปลกใจ นะ มันต้องขนาดนี้แหละ นะครับ ไป อีก ฮะ ไปอีกไปอีกมาแล้วครับผม ท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีทุกท่าน ด้วย นะครับผม นะ โอ้โห แล้ว ที่แล้วเนี่ย บอก ก่อนเลย นะ ฟิลิปปินเข้าสอง รอบ ติด แล้วก็ มัน ไม่ ได้ กับ ฟิลิปปินนี่แหละ ผมก็อาจจะ ลุ้น แตกนอกไง เพราะว่า เห็นแตกนอกมัน ดีเหลือเกิน ผมดัน ถึง เบสสองร้อยอ่ะท่านผู้ชม นะครับดันถึงเบส200 แล้วก็กะว่าให้แตกนอกมาเลยจังๆทั้งหนึ่งดอกแล้วผมจะหยุดปากดว่าเข้าฟรีสปินฮะท่านผู้ชม ก็อ่ะถือว่าโชคดีไปท่านผู้ชมฮะนะครับถือว่าโชคดีไปเข้าฟรีสปินอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมออรอบนี้เนี่ย ผมเหลือติดบัญชีไว้6,900ท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานไว้ก่อนนะ เท่าไหร่ก็ไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องถึงเบสร้อยนะนะท่านผู้ชมฮะไปฮะ เรามาดูกันนะสำหรับเกมไก่ชนนะชื่อภาษาอังกฤษนะ บอกนิดนึงท่านผู้ชมมามีหลายท่านหาไม่เจอฮะ ชื่อภาษาอังกฤษของเกมไก่ชนก็คือ Rooster Rumble นะ Rooster Rumble ฮะ นะ แต่ว่ามันจะเป็นลูกไก่อ่ะท่านผู้ชม ผมว่าเออมันมันสังเกตง่ายนะ แต่ถ้าแบบเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ r o s t e r r u b l e หรือเพื่อนๆนักปั่นสายปั่นสล็อตเนี่ยเขาเรียกว่าเกมไก่ชนนี่แหละนะครับผมเกมนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเกมที่เพื่อนๆทางแฟนคลับนะทางบ้านที่ขอเข้ามารีเควสเข้ามาบอกว่าเฮีย จังหวะมันแตกอะ่ะมันอาจจะไม่ปังแต่ว่ามันแตกเรื่อยๆเออ ก็จริงตามนั้นท่านผู้ชมอะอาจจะไม่ได้มีดอกใหญ่แบบเปี้ยงป้างนะ แต่ว่าแตกบ่อยแตกทีดีเหลือเกินฮะเก็บเล็กผสมน้อยกันไปแบบนี้นะครับแบบนี้น่าไล่เบ็ดสู้นะสนุกถ้าเกิดว่าเข้าฟรีสปินนะ ก็ถือซะว่าเป็นโบนัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมล้างหน้ากระดานไปสี่ห้าหมุนนะกดทิ้งกดคว้างไว้ก่อนนะท่านผู้ชมโอ้โหสองหมุนสามหมุนนี่เกลือตลอดเลยนะสิบแปดมาโอ้โหยังไม่คุ้มเลยเบ็ดสามสิบหกนะแตกเทียนสิบแปดโอ้บ้าบอแตกหนึ่งจุดแปด เออ มาล็อกสามมา โอ้โหสองร้อยมาโดนสวยงาม พระรามแปดตัวคูณ จัดโบบะ สัมปราสัมปราเทสองร้อยยี่แปดมา อีกแล้วเอาเรื่องก็เพิ่งเตะครับผม คอมโบนี้จัดไปนะครับผมจะร้อยสามสิบสองนะครับผมกับตั้งเบ็ดไว้ที่เบ็ดครั้งละสสามิบหกอ่ะ โอเคถูกต้องจำไม่ได้นะ เพราะว่านะเกมนี้มันไม่ใช่เบ็ดแบบสสสสิิบบยี่ามิบสี่สิบเอาคุณไปแนวเพลงซะแล้วอ่ะ่สิบห้าสิบอะไรแบบเนี้ยนะท่านผู้ชมฮะมันจะเป็นเนี่ย ดูอ่ะกดให้ดู เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเบ็ดได้สูงสุดถึงเบ็ด2,000ฮะทำไมถึงเบ็ดได้สูงสุดถึงขนาดนั้น เพราะนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีการซื้อฟิสปินสำหรับเกมนี้ต้องลุ้นเอาเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะครับมันถึงตั้งเบ็ดให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรกดไล่เบ็ดได้สูงสูงอ่ะนะเพราะว่ามันมีไม่มีซื้อฟิสปิน ถ้ามีซื้อฟิสปินอ่ะก็จะสุดที่เบ็ด400นะส่วนมากนะที่ผมเจอนะสำหรับเกมของใครพีจีอ่ะท่านผู้ชมอ่ะโอเค เอ่ออะเราล้างหน้ากระดานพอหรือยัง เอากดไปอีกนิดหน่อยท่านผู้ชมอีกสัก2หมุนนะเดี๋ยวค่อยออตรงออโต้สปินอะไรก็ว่ากันเดี๋ยวผมอัปเดตขึ้นไปเป็นเบ็ดละ100 แน่นอนนะ ท่านผู้ชมมาเดี๋ยวสักคู่นะ สักคู่ รอก่อนนะเอาให้เอาให้มันถึงหมื่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะอัปเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยให้ดูนะท่านผู้ชมโอ้โหแมวนี้ร้องเหลือเกินร้องอะไรรู้ท่านผู้ชมโอ้โหเลียวจัดนะท่านผู้ชมแมวก็มานะน้องแมวผมนี่แหละนะร้องร้องจัดเลยมันกำลังฮีทฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเรียบร้อยนะเข้า สเก็ตเตอร์จังหวะนี้ฮะสามตัวท่านผู้ชมฮะแปดหมุนแปดฟรีตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันฮะกับเบ็ดสามสิบหกผมว่าบวกไม่เยอะหรอกนะหลักพันนี่แหละอย่างมากอะว่าประมาณพันกว่าอ๋อผมเดาเลยนะประมาณพันกว่านี่แหละอ่ะอย่างเก่งก็สองพันไปคิดเลย อย่างเก่งก็สองพันอืม ไปฮะทะลุสองพันสองพันแปดร้อยแล้ว เนี่ย ผมนี่สบประมาทขอถอนคำพูดได้ไหมท่านผู้ชมนะสบประมาทไว้เหลือเกินนะ ขอถอนคำพูดแล้วกันท่านผู้ชม บอกว่าอย่างเก่งก็สองพันนะ ตอนนี้คือสองพันแปดทะลุไปแล้วนะ นะครับผมแล้วก็หมุนสุดท้ายจ้าล็อกห้ามา อะไรลูก เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปครับ ผมลูกนะคุยกับแมว เพื่อนเพื่อนแถวนี้ต้นมีรู้เหรอ นี่ลูกผมคือลูกแมวฮะนะ โอ้โหสามพันสามร้อยทะลุสามพันจนได้ฮะท่านชมฮะอ่ะ อย่างที่บอกฮะ ขึ้นถึงหนึ่งหมื่นแล้ว โอ้โห ลืมไปว่าไม่มีเป็ดร้อยมีทะลุไปที่ร้อยยี่สิบอาร์ร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่สิบอาร์ท่านชมฮะเดี๋ยวมาลองดูกันฮะ เปิดการหมุนแบบเทอร์โบไปเลยนะ แล้วก็สิบหมุนฮะ ตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะท่านชม จะคุ้มค่าไหม ผมปรับเบ็ดไปที่ 120นะท่านผู้ชมครับขอบอกตรงนี้ก่อนว่าตะลึงตึงโป๊ตะลือตกบ้านมาลุ้นตรงนี้ก่อนฮะเข้าสเก็ตเตอร์หรือเปล่าฮะท่านผู้ชมไม่เข้าด้วยอ่ะ นะบอกก่อนตรงนี้ท่านผู้ชมฮะบอกเลยนะฮะว่าผมไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุก และความบันเทิงเอาก็พอนะครับผมนะถือซะว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์เล่นเกมสนุกสนุกให้ดูนะประมาณนั้นเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมไหนให้ดูนะกระซิบหลังไมมาหรือว่าทางข้อความนะอินบ็อกหรือ คอมเมนต์นะที่ถ้าด้านใต้ช่อง YouTube นะ หรือว่าเพื่อนทางด้านในกลุ่มแอปแบนนะท่านผู้ชมในกลุ่มแอปแบนก็แนะนำกันมาได้นะ อยากให้ต้นเล่นเกมไหนให้ดูนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอน ไม่เคยขาดใจ จัดให้ตลอดอยู่แล้วท่านผู้ชมโอ้โหนึกว่าจะเจอคอมโบหนางๆไม่มีหกร้อยเองอะได้น้อยจัดนะท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตเลยนะนะท่านผู้ชม ไหนๆก็ถือซะว่าผมทำคอนเทนต์ให้ดูแล้ว ผมอยากเห็นความอลังการว่ะท่านชม ผมอยากเห็นความอลังการนะตรงนี้นะ ไปเลยนะ ถ้ามาสักทีเนี่ยขอโป้งๆใหญ่ๆ แล้วแบบ แต่จะครึ่งแสนให้ดูดีแน่จริงอะเบสสี่ร้อยนะ ท่านชมฮะ ไปฮะโจเออหนึ่งเหสี่พันโอ้มาแล้วครับผมท่านชมฮะเรียบร้อยเอาเรื่องมึงเตะเออ มาหมื่นแตกแล้วครับผมท่านชม เบสสี่ร้อยผมไม่แปลกใจนะ มันต้องขนาดนี้แหละนะครับ ไปอีกฮะไปอีกไปอีกตอนนี้คืออยู่ในส่วนของใช้กำไรเล่นละผมไม่เสียดายอะไรมากแล้วนะลุ้นรางวัลใหญ่ไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะลุ้นรางวัลใหญ่ไปเลยฮะอืมอ้าวผมดันเลยนะเพื่อความบันเทิงไปเข้าหนึ่งครับเบ็ดแปดร้อยท่านผู้ชมฮะอย่าเล่นตามนะบอกก่อนนะ ไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับโบบามา เรียบร้อย เรียบร้อยมาอีกหนึ่งดอก ขอเท่านี้แหละ เบ็ดแปดร้อยเอาเรื่องกระเบื้องแตกฮะท่านผู้ชมฮะ ความอลังการมันอยู่ตรงนี้แหละ ผมเล่นเบ็ดแปดร้อยฮะ อืม เนี่ย เขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อฮะ มันต้องขนาดนี้นะครับผมยิ่งเล่นเบ็ด เยอะตัวคูณมันยิ่งจะคูณทวีคูณขึ้นไปอีกฮะนะครับ คือถ้ามันแตกทีหนึ่งแล้วมันคุ้มฮะ แต่มันมันเสี่ยงเยอะนะครับมันเสี่ยงเยอะเสี่ยงมากเลย ท่านผู้ชมฮะโอเค ท่านผู้ชมฮะแค่นี้ก็ถือว่าผมพอใจมากๆแล้วนะไม่กล้าเล่นต่อนะเบ็ดแปดร้อยแล้วกดไม่กี่หมุนพอแล้วนะท่านผู้ชมฮะ นะ ในที่นี้เดี๋ยวผมขอย้ายเกมดีกว่าท่านผู้ชมฮะนะ ผมขอเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แล้วกันนะอย่าชะล่าใจนะท่านผู้ชมฮะวิธีของผมคืออย่าชะล่าใจว่าตัวเกมมันจะแจกตลอดนะครับ ก็ย้ายไปเรื่อยถ้าอยากกลับมาเล่นอีก ก็ค่อยกลับมาเล่นพักมันไว้ก่อนนะครับ อืมใครจะมาเล่นต่อก็ช่างนะตลอดผมก็คือผมขอนี้ก่อนนะ ไปที่เกมอื่นก่อนนะ แล้วค่อยวนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่เสียหายวันพระไม่ได้มีหนเดียวท่านชมฮะท่องไว้นะครับไม่ต้องไปจดจ่ออะไรขนาดนั้นนะในที่นี้ผมขอถอนออกนะห้าหมื่นแล้วก็เดี๋ยวหกพันแปดร้อยห้าสิบห้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปเป็นเกมอะไรนั้นนะกดสับตะไคร้กด กระดิ่งนะ กดติดตามกันไว้นะจะได้ไม่พลาดนะครับผมว่าเป็นเกมอะไรต่อไปนะ จะเป็นเกมตามคำขอหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเกมที่เฮนต้นเลือกมาเพื่อจะทำคอนเทนต์สนุกๆให้ดู นะครับโอเคนะสำหรับรอบนี้นะต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม